ดีครับมาต่อกันในหัวข้อที่2นะครับในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งในหัวข้อนี้เราจะพูดคุยกันใน 5 หัวข้อย่อยด้วยกันนะครับ คือเรื่องของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือคอมพิวเตอร์ Assisted Instruction เรื่องการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลักนะครับ หรือเว็ Based Instruction เรื่องที่ 3 นะครับ เรื่องมัลติมีเดีย เรื่องที่ 4 นะครับ เรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กแล้วก็เรื่องที่ 5 นะครับ ระบบการเรียนการสอนทางไกลหรือ distance learning ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้นั้น เป็นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อการเรียนการสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ในห้องเรียนที่ทันสมัย ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการถ่ายทอดภาพและเสียง ยกตัวอย่างเช่นวิดีโอโปรเจคเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วก็มีการนำเอารูปแบบของสื่อการศึกษานะครับ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบท แล้วก็ความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ด้วย ในที่นี้นะครับ เราจะมาพูดคุยกันถึงเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ กันครับสำหรับเรื่องของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือคอม c o m p u อ e r Assisted Instruction ก็จัดเป็นสื่อการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ โดยการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการนำเสนอสื่อผสม เช่น ข้อความตัวอักษร ภาพนิ่ง วิดีโอวิดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหวหรือเสียง โดยการถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนที่มีลักษณะ การออกแบบเนื้อหาเป็นกรอบหรือเป็นเฟรมนะครับ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทหรือชนิด และจุดมุ่งหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เน้นการนำเสนอเนื้อหานะครับในรูปแบบของทิวทอเรียนหรือการฝึกทักษะนะครับ drill and practice หรือเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่จำลองสถานการณ์นะครับ simulation ซึ่งคุณลักษณะที่สำคัญนะครับของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะประกอบไปด้วย 4 ประการนะครับในเรื่องของสารสนเทศ information เรื่องของการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับ individualization เรื่องการโต้ตอบ interaction แล้วก็เรื่องการให้ผลป้อนกลับทันที immediate feedback นะครับสำหรับเรื่องของสารสนเทศหรือ information นะครับก็หมายถึง เนื้อหาสาระที่จะนำเสนอให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ในเรื่องที่ 2 เรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับ individualization ก็จัดเป็นลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อที่จะช่วยในการตอบสนองผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ให้สามารถเรียนรู้ได้ตามความเร็วความช้า หรือตามจังหวะของตนเอง เนื่องจากการเรียนประเภทนี้นะครับเป็นการเรียนแบบรายบุคคล ผู้เรียนก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรื่องของการโต้ตอบนะครับ interaction ก็ได้แก่การมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์นะครับ ผู้เรียนสามารถมีทางเลือกในแต่ละกรอบแต่ละเฟรม ซึ่งจะนำไปสู่การตอบสนองที่แตกต่างกันออกไปตามทางเลือก แล้วก็เรื่องที่4นะครับการให้ผลป้อนกลับทันที immediate feedback ก็เป็นการให้ผลป้อนกลับแก่ผู้เรียน ก็จัดเป็นการเสริมแรงประเภทหนึ่งนะครับ เช่น การทดสอบหรือการประเมินผู้เรียน ผู้เรียนก็สามารถทราบผลการตอบได้ในทันที เรื่องต่อไปนะครับเป็นหัวข้อเรื่องการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลัก หรือเว็บเบสอินสตักชั่นการเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลักนี้นะครับ เป็นการจัดการเรียนที่มีสภาพการเรียน แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมในห้องเรียน ซึ่งการเรียนการสอนประเภทนี้นะครับจะอาศัยศักยภาพ แล้วก็ความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็คือ w w w นะครับ ซึ่งเป็นการนำเอาสื่อการเรียนการสอนนะครับเทคโนโลยีมาช่วย สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น การเรียนรู้จากการสืบค้นข้อมูล การเชื่อมโยงเครือข่ายทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา การเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลักนี้นะครับ เป็นการประยุกต์ใช้ยุทธวิธีการสอนทางด้าน พุทธิพิสัยนะครับ หรือ cognitive domain ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเรียนที่ผู้เรียนจะเป็นผู้สร้างองค์ความรู้นะครับ แล้วก็มีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันนะครับ คือ collaborative learning นะครับ เนื่องจากการเรียนรู้ประเภทนี้นะครับ ผู้เรียนก็จะต้องควบคุมการเรียนได้ด้วยตนเองนะครับ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหรือชัยเซนเตอร์แล้วก็จะต้องเรียนด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นนะครับหรือ learner interaction เรื่องที่3นะครับมันติมีเดียหรือสื่อผสมคำว่ามันตินั้นนะครับหมายถึงของหลายๆ อย่างมาผสมรวมกัน ส่วนคำว่ามีเดียก็หมายถึงสื่อ เมื่อนำมารวมกันนะครับก็เป็นคำว่ามันติมีเดีย ซึ่งจะหมายถึง การนำเอาสื่อตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปนะครับมาผสมผสานเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งในปัจจุบันนะครับมักจะมุ่งเน้นไปที่สื่อบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ เช่น ภาพนิ่งประกอบเสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพแอนิเมชัน มันติมีเดียในสมัยก่อนนะครับจากแต่ก่อนที่เทคโนโลยียังไม่ได้พัฒนาก้าวหน้า อย่างเช่นทุกวันนี้นะครับ การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ก็ยังจำกัดอยู่ด้วยเรื่องของอุปกรณ์ เช่น การนำเสนอข่าวสารได้เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่นการใช้ภาพขาวดำก็อาจจะสื่อสารได้ไม่ดีเท่ากับการใช้ภาพสีหรือภาพเคลื่อนไหว แต่ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีนะครับที่มีการนำเอาสื่อแต่ละชนิดเข้ามาผสมผสานเข้าไว้ด้วยกัน เช่นมีการนำเสียงนะครับมารวมกับภาพก็กลายเป็นสื่อผสมหรือมัลติมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น มีการเล่นไฟล์เสียงไฟล์มิดีไฟล์ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพยนตร์ ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้มัลติมีเดียบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในปัจจุบันมัลติมีเดียก็จะเน้นไปที่เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ ในการสื่อความหมายนะครับ โดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความนะครับ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียงหรือวิดีทัศน์ นอกจากนี้นะครับผู้ใช้ก็ยังสามารถควบคุมสื่อได้ด้วยตนเองนะครับตามความต้องการได้ซึ่งเรียกว่า มัลติมีเดีย ปฏิสัมพันธ์ หรือ Interactive Multimedia หัวข้อถัดมานะครับเป็นเรื่องของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-book นะครับก็เป็นพัฒนาการอีกด้านหนึ่งของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการเก็บแล้วก็นำเสนอข้อมูลจำนวนมาก ๆได้ เช่นการบันทึกข้อมูลลงในแผ่น CD-ROM นะครับ CD-ROM 1แผ่นก็สามารถเก็บข้อมูลตัวอักษรได้มากถึง 600 ล้านตัวอักษร ดังนั้นในซีดีรอมแผ่นหนึ่งก็จะสามารถเก็บข้อมูลหนังสือหรือเอกสารได้มากกว่าหนังสือ1เล่ม และที่สำคัญก็คือการใช้คอมพิวเตอร์นะครับทำให้สามารถเรียกค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว อีบุ๊กก็นับเป็นอีกสื่อหนึ่งนะครับ ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการศึกษา เพราะในอนาคตนะครับ หนังสือต่างๆ ก็จะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊ก จากนั้นนะครับก็จะเปิดอ่านจากเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าจากอุปกรณ์สมาร์ทแท็บเล็ตต่างๆ ก็นับว่ามีความสะดวกอย่างยิ่ง นอกจากจะสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าหนังสือธรรมดาแล้วนะครับ ก็ยังจะช่วยประหยัดกระดาษได้อีกด้วย อีกทั้งยังสามารถใช้ซ้ำนะครับหรือว่าส่งต่อให้กันได้สำหรับตัวอย่างของโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เช่น Desktop Author Flip Album ฟลิปแฟลชอัลบั้มซึ่งนอกจากจะนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของข้อความตัวอักษรแล้วนะครับ ยังสามารถใส่เสียง ใส่ภาพเคลื่อนไหวหรือไฟล์วิดีโอเด็กด้วย รวมทั้งอาจจะมีการถามคำถามหรือแบบฝึกหัดในแต่ละตอนในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย หัวข้อถัดมานะครับ เป็นเรื่องของระบบการเรียนการสอนทางไกล หรือ distance learning การเรียนการสอนทางไกลนะครับ เป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนและผู้สอนนะครับอยู่คนละสถานที่อยู่ไกลกัน แต่ก็สามารถมีกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันได้นะครับ โดยผ่านทางสื่อหรือเทคโนโลยี เช่นในอดีตนะครับในสมัยที่ใช้ปรษณีย์นะครับก็อาจจะใช้สื่อผ่านทางปรษณีย์เช่น การส่งเอกสารหรือตำรานะครับหรือว่าในช่วงที่มีเทคโนโลยีวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ ก็ได้มีการนำเอาวิทยุและโทรทัศน์นะครับมาใช้ในระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งจะสามารถกระจายการศึกษาได้อย่างกว้างขวางนะครับสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้จำนวนมาก ๆ ตัวอย่างของการเรียนการสอนทางไกลที่เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยนะครับ ได้แก่สถานีวิทยุการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับ เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาในรูปแบบของในระบบโรงเรียนหรือ formal education ซึ่งมีทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆนะครับในรายวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอนนะครับโดยมีโรงเรียนต้นทางอยู่ที่โรงเรียนไกลกังวลอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับหรือที่เราเรียกว่าโครงการ DLTV นะครับซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดนะครับเป็นโครงการ EDLTV นะครับคือนอกจากจะใช้ในการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแล้วนะครับก็ยังจัดทำเนื้อหานะครับอยู่ในระบบของ e-learning สามารถใช้งานได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Thank you.